พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยีทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตต้องส่งชิ้นส่วนยานยนต์ไปทดสอบความทนทานต่อการสั่นสะเทือนที่บริษัทคู่ค้าต่างประเทศเพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงและยังต้องใช้เวลานานหลายเดือนครับแต่ตอนนี้มีการพัฒนาระบบทดสอบความทนทานชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นใช้เองในประเทศไทยได้แล้วนะครับ บริษัทซัมมิต R&D Center จำกัดร่วมกับ i t แทสวทช ได้นำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ CAT มาใช้ร่วมกับระบบควบคุมแบบ Remote Factor Control RFC สำหรับทดสอบความทนทานท่อไอเสีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาร่วมพัฒนาหาเทคนิค และวิธีการประยุกต์กระบวนการทดสอบบนแท่นได้สำเร็จ โดยนำสัญญาณจากการวิ่งบนถนนจริง มาจำลองควบคุมการสั่นสะเทือนช่วย ยให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในการส่งทดสอบที่ต่างประเทศ นอกจากนี้ ทีมงานยังได้เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกจากการปฏิบัติเอง เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด ร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000